่ะเมื่อเราเข้ามาหน้าแอปแล้วนะคะ อ่ะ ก็จะมีเมนูต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นดูเว็บไซต์หน้าควบคุมนะคะ หรือว่าเรื่องบล็อก หน้าเมนูก็จะคล้ายๆกัน ต่อไปนะคะ เราจะมาดูวิธีการตั้งค่าการแสดงผลกับโซเชียลนะคะ ที่เราสามารถที่จะแชร์บนโซเชียลต่างๆ ที่เรามีนะคะ เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเราจะมีการตั้งค่ายังไงบ้าง อันดับแรกนะคะ ให้เราไปที่แชร์ลิงนะคะ ตรงปรับแต่งนะคะจากนั้นก็แชร์ลิงเมื่อกดเข้ามาแล้วนี่ ตรงนี้ก็นะคะก็จะเป็นโซเชียลนะคะ ที่เราสามารถจะแชร์ได้ รวมถึงการจัดการ เมื่อเราเข้าไปที่การจัดการเนี่ยตรงส่วนนี้ก็คือเป็นการที่ให้ผู้ใช้ผู้ใช้งาน สามารถที่จะแชร์ข้อมูลต่างๆของเราได้นะคะ ก็คือเราอะสามารถเปิดสิทธิ์ให้เขาแชร์ข้อมูลเราได้นะคะ สมมุติว่าเราเปิดสิทธิ์ให้เขาแชร์แล้วก็คลิกไปที่ edit sharing นะคะ จากนั้นเนี่ย เราก็เลือกว่าจะให้เขาแชร์ไปยังโซเชียลอะไรได้บ้าง ไม่ว่าจะเป็น Google Facebook Twitter นะคะ หรือว่าสามารถให้พิมพ์ได้นะคะ อ่าปริ้นได้ด้วยนะคะ WhatsApp นี่นะคะ ก็สามารถที่จะเลือกได้ ามารถที่จะแก้ไขข้อความที่แสดงอยู่บนบล็อกของเรานะคะว่า อย่างนี้เราอาจจะเปลี่ยนเป็นคำว่า แชร์สิ่งนี้นะคะ ก็สามารถที่จะแก้ไขได้เช่นเดียวกัน แล้วก็เสร็จก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้ หรือว่าการแสดงผลไอคอนนะคะ เราเราต้องการที่จะให้แสดงแค่ไอคอนอย่างเดียว หรือว่าต้องการที่จะมีทั้งไอคอนมีทั้งแท็กด้วยค่ะเราก็สามารถที่จะเลือกได้นะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการเปิดสิทธิ์ให้กับผู้อื่นสามารถที่จะเข้ามาแชร์ข้อมูล หรือว่าแชร์การประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการต่างๆ ใน Workspace ของเราได้อันนี้เราก็ปิดไปก่อนนะคะแล้วก็กลับไป เรามาดูในส่วนขั้นตอนต่อไปก็คือ วิธีการหรือว่าตัวอย่างในการแชร์ข้อมูลนะคะเิดความต่างๆ ไปยัง Facebook Fanpage เราก็เลือก ที่ Facebook นะคะ จากนั้นก็กด next ตรงนี้นะคะ Facebook ก็คือจะต้องเป็น Facebook ที่เป็นหน้าเพจนะคะจึงจะสามารถที่จะทำการแชร์ได้ เราก็ใส่อีเมลนะคะที่เราต้องการ ลืนะคะว่าจะต้องเป็น Facebook ที่เป็นแฟนเพจนะคะ ถึงจะสามารถจะ แชร์ข่าวสารของเราได้นะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็น Facebook ของเรานะคะ เราก็เลือกว่าเราจะไปจัดการในหน้าไหนก็เลือกคลิกนะคะ จากนั้นก็รอ connect สักครู่หนึ่ง เมื่อเราคอนเน็กแล้วเนี่ย ก็คือ มันจะ ก็คือเสร็จสิ้น นะคะก็คือตอนนี้ก็คือมันคอนเนคกันแล้วทั้งตัว WordPress กับตัว Facebook Fanpage นะคะก็สามารถเชื่อมต่อกันได้แล้วค่ะหลังจากที่เราตั้งค่าการเชื่อมต่อนะคะกับ Facebook Fanpage ของเราไปแล้ว ต่อไปเราจะมาดูขั้นตอนวิธีการเขียนโพสต์นะคะแล้วก็การแสดงการแสดงผลว่ามันแชร์ไปที่ Facebook Fanpage ของเราจริงหรือเปล่านะคะอ่ะนี้เนี่ยเมนูก็เหมือนกันเลย เราจะทำการโพสใช่ไหมคะ เราก็ต้องไปที่อะไรคะ ไปที่บล็อกนะคะ เราสามารถที่จะไปได้ทั้งเรื่องบล็อกนะคะ ที่สามารถดูบล็อกต่างๆนะคะ ที่เรามีการเขียนไว้แล้วนะคะ เราก็สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขนะคะบล็อกของเราได้ หรือว่าเข้าไปดูนะคะเพิ่มเติม สามารถที่จะลบบล็อกต่างๆ ได้